วัสดีค่ะเรามาถึงหัวข้อสุดท้ายของการเรียนรู้ในสัปดาห์นี้แล้วนะคะ เราจะมาศึกษากันในเรื่องของการเตรียมความพร้อม เบื้องต้นก่อนพัฒนาเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซในด้านของทรัพยากรและเครื่องมือนะคะ ซึ่งในการเปิดร้านค้าหรือทำธุรกิจออนไลน์นะคะ ทรัพยากรและเครื่องมือที่เราจำเป็นจะต้องเตรียมให้พร้อมมีอยู่ 3 ส่วนด้วยกันนะคะ ส่วนแรกก็คือส่วนของทรัพยากรสารสนเทศเกี่ยวกับร้านค้าและผลิตภัณฑ์ค่ะ ส่วนที่ 2 เป็นเรื่องของเครื่องมือสำหรับงานทางด้านกราฟิกนะคะ และส่วนที่ 3 เป็นเรื่องของเครื่องมือสำหรับงานด้านพัฒนาระบบและติดตั้งเว็บไซต์ค่ะ ทั้งนี้ในการที่เราจะเปิดร้านค้านะคะ ทรัพยากรสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับร้านค้าและผลิตภัณฑ์ ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องเตรียมให้พร้อมอยู่ในอันดับแรก ๆ เลยนะคะ ถึงแม้ว่าในการทำธุรกิจออนไลน์ หรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้นอาจไม่จำเป็นที่จะต้องเตรียมสต็อกสินค้ามาเก็บไว้ให้เปลืองพื้นที่ก็ตามนะคะ แต่สิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการควรจะต้องดำเนินการเป็นลำดับแรกก็คือ การติดต่อแหล่งนำเข้าสินค้า ที่จะนำมาขาย เราจะต้องมีความชัดเจนว่าเราจะขายสินค้าหรือบริการอะไร โดยเฉพาะสินค้าที่มีต้นทุนต่ำ หรือมีคุณภาพดี จะทำให้สินค้าเรามีความแตกต่างจากคู่แข่งอย่างเห็นได้ชัดนะคะ แล้วทำให้เราสามารถขายสินค้าหรือบริการได้เปรียบกว่าคู่แข่งที่เป็นเว็บไซต์ประเภทเดียวกัน ในตลาดออนไลน์ไงล่ะคะสำหรับสารสนเทศเกี่ยวกับร้านค้าที่จะต้องเตรียมได้แก่ชื่อของเว็บไซต์ เป็นสิ่งแรกที่ผู้บริโภคจะจดจำเราได้ ดังนั้นเราควรจะต้องมีการตั้งชื่อของเว็บไซต์ หรือโดเมนเนมให้สามารถจดจำได้ง่าย และมีเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์อยู่ด้วยนะคะ ถัดมาค่ะ เราควรจะมีคำขวัญหรือสโลแกนนะคะ สโลแกนจัดได้ว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการสร้างอัตลักษณ์หรือความเป็นตัวตนของแบรนด์สินค้าได้เป็นอย่างดีนะคะ โดยมีหน้าที่ในการเชื่อมต่อจิตใต้สำนึกของผู้บริโภคไปยังแบรนด์สินค้านั้นๆนะคะ ดังนั้น เราจึงควรมีการสร้างคำขวัญ หรือสโลแกนของเว็บไซต์สำหรับธุรกิจเราด้วยนะคะ โลโก้ เราต้องออกแบบโลโก้เพื่อเป็นตัวแทนของสินค้าหรือบริการ เพราะเมื่อผู้บริโภคมองเห็นแล้ว ก็จะสามารถเชื่อมโยงไปที่ตัวสินค้าของเราได้ทันทีนะคะการจดจำโลโก้ของสินค้าหรือบริการของลูกค้าได้นั้น เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้แบรนด์สินค้าของเราประสบความสำเร็จได้โดยง่ายด้วยเช่นกันนะคะ การเลือกสีหรือโทนสื่อสารที่ดี เพราะสีแต่ละสีจะมีคุณลักษณะและความสามารถในการสื่อความหมายที่แตกต่างกันออกไปค่ะ ดังนั้นการเลือกใช้โทนสีหรือโทนการสื่อสารเดียวกันตลอดทั้งเว็บ นอกจากจะช่วยสร้างความเป็นตัวตนให้กับเราแล้วนะคะ ยังทำให้ผู้ชมไม่เกิดความสับสนว่ายังอยู่ในเว็บไซต์เดิมหรือไม่ด้วยนะคะ ในส่วนของสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ควรจะต้องเตรียมให้พร้อมได้แก่ รูปผลิตภัณฑ์แต่ละรายการค่ะ เป็นสิ่งสำคัญที่ควรจะต้องมีการรวบรวม จัดหาจัดเตรียมไว้ก่อน เพราะเป็นสิ่งแรกที่จะจูงใจให้ผู้บริโภคเข้าถึงเว็บไซต์เราได้ง่ายนะคะ ควรจะต้องศึกษาแล้วก็เรียนรู้เทคนิคในการถ่ายภาพให้สวยงาม เพื่อจะได้สามารถนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ในเว็บไซต์ได้อย่างน่าสนใจไงล่ะคะ ถัดมาก็คือข้อมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่จะขายในแต่ละรายการนะคะ ได้แก่คุณลักษณะความสามารถ รวมถึงราคาขั้นต่ำที่จะขายได้ ซึ่งควรจะเก็บข้อมูลเอาไว้นะคะ เพื่อนำไปสร้างกลยุทธ์ส่งเสริมทางการตลาดต่อไปในอนาคตไงล่ะคะ การจัดแบ่งประเภทหรือหมวดหมู่ของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สามารถจัดระบบข้อมูลในร้านค้าออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะ ดังนั้นเมื่อรวบรวมข้อมูลสินค้าได้แล้ว ควรจะมีการจัดแบ่งประเภท หรือจัดหมวดหมู่ของผลิตภัณฑ์ไว้ให้ชัดเจนนะคะ ซึ่งในการจัดเตรียมข้อมูลผลิตภัณฑ์นั้นจำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือทางด้านกราฟิกเข้ามาช่วยนะคะ เรามาศึกษากันเลยนะคะว่าเครื่องมือสำหรับงานด้านกราฟิกมีอะไรบ้าง ที่เราควรจะต้องศึกษาและจัดเตรียมเอาไว้สำหรับทำธุรกิจออนไลน์ค่ะ ในที่นี้จะขอแบ่งเครื่องมือออกเป็นกลุ่มต่างๆ ดังนี้นะคะ ก็คือแบ่งออกเป็นตามลักษณะของโปรแกรมนะคะก็คือว่าเอาไปใช้ประโยชน์ในด้านใด ได้แก่ในเรื่องของงานด้านออกแบบ ในเรื่องของงานตกแต่งภาพ หรืองานตัดต่อวิดีโอและเสียงนะคะ ซึ่งโปรแกรมต่างๆที่เห็นนะคะ เราควรจะต้องมีการศึกษาหรือหาผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถในการศึกษาในการใช้งาน เพื่อจะได้มาช่วยในงานด้านกราฟิกของธุรกิจออนไลน์ของเราด้วยนะคะ ทั้งนี้นักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือต่างๆในเนื้อหาของสัปดาห์ที่ 2 และ 3 นะคะ เกี่ยวกับการออกแบบกราฟิกสำหรับเว็บไซต์ ศิลปะการออกแบบ หลักการใช้สีตัวอักษร และการออกแบบภาพสัญลักษณ์ต่อไปนะคะ เรามาศึกษากันต่อเลยนะคะ ว่าเครื่องมือสำหรับงานพัฒนาระบบ และติดตั้งเว็บไซต์มีอะไรบ้างนะคะ โดยจะขอแบ่งเครื่องมือสำหรับงานด้านนี้ออกเป็น 3 กลุ่มนะคะ โดยเริ่มจากกลุ่มแรกนะคะ เป็นกลุ่มของเครื่องมือที่ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ ได้แก่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทำให้ผู้ใช้ สามารถดูข้อมูลและโต้ตอบกับข้อมูลสารสนเทศ ที่จัดเก็บในหน้าเว็บเพจหรือเว็บไซต์ได้ นั่นก็คือพวกโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับเว็บเบราว์เซอร์ต่างๆไงล่ะคะ รู้จักอยู่ใช่ไหมคะ ไม่ว่าจะเป็น Google Chrome Firefox หรือ Safari นะคะ ดังนั้นเราควรจะต้องศึกษาว่าโปรแกรมเหล่านี้มีข้อดีหรือข้อจำกัดอะไรบ้างนะคะ เพื่อจะได้นำเสนอข้อมูลสินค้าและบริการของเราผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ต่างๆ เหล่านั้น โดยไม่สะดุดในการใช้งานนะคะ กลุ่มที่2ค่ะ เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ ควรจะต้องมีความรู้พื้นฐานหรือมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านนี้ด้วยนะคะ เพราะปัจจุบันนี้มีภาษาคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์มากมายเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นภาษา HTML ซึ่งเป็นภาษามาตรฐานโลกที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อรองรับการสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะคะ นอกจากนี้ยังมีภาษาอื่น ๆ อาทิเช่น CSS PHP Python Perl นะคะ Object C หรือว่า JavaScript นะคะ ซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะ นักศึกษาจะได้ไปศึกษารายละเอียดกันในสัปดาห์ที่ 4 และ 5 นะคะ ในเรื่องของ HTML5 Element หรือแท็กพื้นฐานของ HTML5 รวมไปถึงในเรื่องของการใช้งาน CSS3 เพื่อปรับแต่งส่วนแสดงผล และการจัดเลเยอร์ด้วย CSS3 และตารางนะคะ กลุ่มที่ 3 คือเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาเว็บสำเร็จรูปค่ะ ซึ่งในปัจจุบันมีการพัฒนาเครื่องมือเพื่อช่วยให้การพัฒนาเว็บไซต์ ไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากอีกต่อไปแล้วนะคะ เพราะเรามีโปรแกรมสำเร็จรูป หรือเครื่องมือต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการพัฒนาเว็บไซต์สำเร็จรูปได้อย่างง่ายเลยค่ะ อย่างเช่นตัว d เบอร์ที่เราใช้กันอยู่ใช่ไหมคะเราสามารถเขียนโฮมเพจได้อย่างง่าย และสะดวกเพราะมีระบบการแสดงผลในรูปแบบที่เรียกว่า what you see is what you get นะคะ จึงทำให้ง่ายต่อการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะสำหรับบทเรียนในรายวิชานี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเว็บ CMS นะคะ Content Management System นะคะ ซึ่งเป็น เว็บไซต์สำเร็จรูปอีกรูปแบบหนึ่ง ที่อยู่ในรูปแบบ Open Source นะคะ ข้อดีก็คือเป็นโปรแกรมที่สามารถนำมาติดตั้ง และพัฒนาเว็บไซต์ของเราเพื่อใช้งานได้อย่างง่าย โดยไม่ต้องพัฒนาหรือเขียนโค้ดขึ้นมาใหม่เองทั้งหมดนะคะ โดยเราจะศึกษากันในเรื่องของ CMS Joomla ค่ะ ซึ่งนักศึกษาจะได้ศึกษารายละเอียด และฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือดังกล่าวในสัปดาห์ที่ 6 และสัปดาห์ที่ 7 นะคะ นักศึกษาจะได้เรียนรู้ตั้งแต่ขั้นตอนของการติดตั้งจุมราและ Virtual Mart เพื่อพัฒนาเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซนะคะ รวมไปถึงการปรับแต่งส่วนของการใช้งานต่างๆ และการจัดการร้านค้าออนไลน์บนเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซด้วย Virtual Mart ด้วยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะ มาถึงตอนนี้แล้วมีความพร้อมหรือยังคะสำหรับการพัฒนาเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซค่ะ ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะ ในการสร้างเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจออนไลน์นะคะ อย่าลืมนะคะ ในสัปดาห์ถัดไป นักศึกษาจะได้เรียนรู้ในเรื่องของพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการออกแบบกราฟิกสำหรับเว็บไซต์และศิลปะการออกแบบ โดยดรทวัฒพงศ์พิทักษ์นะคะ ขอให้มีความสุขและสนุกในการเรียนรู้นะคะ สวัสดีค่ะ